Thank you. ท่านเลยครับ ที่ขึ้นมาสนุกกันนะครับเออว่าไงน้องเจิด เกลงลงเออเกลงลงเลยเออนี่จะลืมมาเลยว่าเล่นไรตีเลยเดี๋ยวจะลิเกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ยิ่งสาวเสียงดูหน่อยว่าใช้ได้ปะลองลองนี่มาเจอปุ๊บรักปั๊บยาขยับประเดี๋ยวยึดนั่นแม่ไอ้ฮ่าเห็นเธอช่วยจะหยุดจังเดียว ครับก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสำหรับพวกเราสำหรับพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ทีมงานดองให้หลวงทุกๆท่านนะครับ กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วก็กราบขอบคุณผู้นำชุมชนของตำบลมดทานทุก ๆท่านนะครับเออครับก็กราบขอบคุณนะครับสำหรับพี่เขียดแล้วก็พี่กิ่งของเราครับวันนี้ ก็พรุ่งนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวรุ่งหลวงก็มาร่วมด้วยช่วยกันทำของเพราะวันมะรืนนี้ก็จะบวชเิดนะครับเออช่วงนี้เรามาสนุกกันต่อครับ แม่ สะเดาวนากันก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับช่วงนี้ครับจังหวัดตะลุงนะครับแม่สะเดามาน้องๆก็อาถ้าจะปวดท้อง หนักท้องเบาก็อไปบ้านก็เลยครับ 红。 star. 大家好。 ก็นอนหลับแล้วกับย้อนไปฏิน้องที่บ่อนบ่อนมาน้องนอนกับต่อให้รูปของเราต่อไป หารจะกอดเจ้าผู้ทหารจะกอดเจ้าจะตอบรักเรารักชั่วที่ว่าแม่เป็นบุญที่ จากเมืองชนเนาะ ขอจงอย่าขอพี่ขอรับรองเดือดเลื่อนเพชรบุรี လူရီလက်တော့လာနေပြီမဲ့ဟောင်း ติดมากมายเดี๋ยวนี้เขาย้ายแต่ขายลูกทอง